พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนการประชุมวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์อวกาศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ หนึ่งในหน้าที่สำคัญของนักบินอวกาศคือ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง บนสถานีอวกาศเพื่อสร้างนวัตกรรม และความรู้ใหม่ๆครับ และในทุกปีจะมีการจัดประชุม หน่วยงานด้านอวกาศและวิทยาศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่ออัปเดตความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันด้วยครับ APRSAF เป็นเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ ด่านเทคโนโลยีอวกาศ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่ริเริ่ม โดยองค์การอวกาศแห่งชาติญี่ปุ่น หรือแจ็กซึ่งกำหนดจัดประชุม ปีละหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2561 นี้ ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยสวทช และจิสดาเป็นตัวแทนหน่วยงานของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม รายงานความก้าวหน้าโครงการเอเชียนทรายซีโร่ี2018 และโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ อวกาศติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aprsaf.org ร่วมสนับสนุนโดย สวทช และจิสดาพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000